การจัดการหลังเก็บเกี่ยว ข้าวที่เกี่ยวในระยะพลับพลึงจะมีความชื้นประมาณ 20-25%เมื่อนำข้าวเปลือกมากองรวมกัน เมล็ดจะมีการหายใจทำให้ข้าวร้อนขึ้น เกิดข้าวเน่าข้าวเสื่อมจึงต้องลดความชื้นลงให้เหลือ 14%หากเก็บข้าวไว้ 3 เดือน แต่ถ้าต้องการเก็บข้าวให้นานกว่านั้นต้องลดลงให้เหลือ 12%